สวัสดีครับผมเต้นเอมดนะครับ หลายคนคงจัดเจ้า iPhone 12 Pro Max มาแล้ว มีหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนไม่รู้ว่ามีอยู่ หรือว่ารู้ว่ามันมีแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นก็คือ Diffusion มันคืออะไรกันแน่ใช้งานยังไงไปดูวิธีเลยครับ หลายคนนะครับอาจยังไม่ทราบว่า Diffusion เนี่ยไม่ได้มาตอน iPhone 12 นะครับแต่ว่ามาตั้งแต่ iPhone 11 แล้ว Diffusion เนี่ยพัฒนามาจาก HDR นะครับก่อนที่รู้จักกับ Diffusion เนี่ยมารู้จักกับ HDR ก่อน HDR เนี่ยเวลาเรากดถ่ายภาพภาพหนึ่ง จะถ่ายภาพหลายๆเฟรมนะครับ ซึ่งแต่ละเฟรมเนี่ยมันจะมีแสงต่างกัน แล้วก็นำเฟรมภาพเหล่านั้นเนี่ยมาประกอบกันจนทำให้ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมีสีแสงไฮไลท์แล้วก็เงาสวยมากครับ ส่วน Diffusion ใน iPhone 12 Pro เนี่ยเจ๋งกว่า HDR นะครับ เพราะว่า Diffusion เนี่ยจะเก็บทุกพิกเซลของหลายๆเฟรมที่แสงต่างกัน ส่งไปยัง Neural Engine ของชิป A14 Bionic นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัว Neural Engine เนี่ยก็จะเลือกส่วนที่ดีที่สุดของแต่ละพิกเซล เลือกภาพที่มันมีความคมชัด สีสันไฮไลท์รายละเอียดแล้วก็เงาที่ดีที่สุด รวมมาเป็นสุดยอดภาพถ่ายที่มีรายละเอียดครบถ้วนนะครับ Apple เคลมว่า Neural Engine ของชิป AFC เนี่ยเร็วขึ้น 80%นั่นหมายความว่าเราอะแทบจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ภาพกำลังเก็บ Diffusion อยู่นะครับ แล้วก็ Apple ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าตัว Diffusion ของ iPhone 12 เนี่ยสามารถถ่ายได้ดีถึงแม้จะอยู่ในสภาวะแสงน้อยก็ตามครับ ก่อนที่เราจะไปถ่ายภาพ diffusion เนี่ยเราต้องเข้าใจข้อจำกัดของมันก่อนนะครับข้อจำกัดของ diffusion เนี่ยเราจะสามารถถ่ายได้เฉพาะการถ่ายภาพแบบธรรมดานะครับ diffusion จะไม่สามารถถ่ายได้กับโหมด portrait กับโหมดถ่ายภาพกลางคืนสำหรับการถ่ายภาพให้ติด diffusion นะครับก็เหมือนการถ่ายภาพทั่วไปเลยก็คือ เราเปิดกล้องขึ้นมา จากนั้นก็กดถ่ายภาพครับอ่ะลองสลับมาที่เลนส์เทเลโฟโต้กดถ่ายภาพเลยครับ Diffusion นะครับ ใน Phone 12 ก็รองรับการถ่ายด้วยกล้องหน้าด้วย ก็สลับมากล้องหน้าแล้วก็กดถ่ายได้เลยครับ เรามาชมความแตกต่างของภาพที่ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro Max ที่ติด Diffusion กับไม่ติด Diffusion กันเลยครับ เราถ่ายรูปติด Diffusion มาแล้วเนี่ย เราจะดูได้ไงว่าภาพนี้ติด Diffusion หรือเปล่า เข้าไปที่ App Store นะครับ แล้วก็ค้นหาแอปตัวหนึ่งชื่อว่า Meta ฟกดดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับ ก็เปิดเข้าที่ตัวแอป แล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการเช็คว่าภาพนั้นเนี่ย ติด Diffusion หรือเปล่า ถ้ามี Diffusion นะครับ ก็จะมีคำว่า Deeply Fill แบบนี้ขึ้นมานะครับ ก็แสดงว่าภาพนี้ติด Diffusion แล้วนะครับ ถึงแม้ iPhone 12 เนี่ยจะมี diffusion นะครับเหมือนกับ iPhone 11 แต่ว่า diffusion ของ iPhone 12 เนี่ยแตกต่างจาก iPhone 11 นะครับโดย Apple ระบุว่านะครับ diffusion ของ iPhone 12 เนี่ยสามารถถ่ายได้ทุกเลนส์อย่างเช่นตัว iPhone 12 Pro Max นะครับก็สามารถถ่ายได้ทั้งกล้อง wide ultra wide telephoto แล้วก็ true depth นะครับ Apple เคลมถึงความแตกต่างมากขนาดนี้ ผมได้ลองเอาตัว iPhone 11 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro Max ไปถ่าย diffusion แล้วก็เปรียบเทียบภาพมาให้ชมกันครับ ภาพที่จะนำมาเปรียบเทียบกันนะครับก็คือภาพเลนส์วายกับเทเลโฟโต้นะครับเพราะว่าตัว iPhone 11 Pro Max เนี่ยสามารถถ่ายดิฟิชันได้แค่ 2 เลนก็คือเลนส์วายกับเทเลโฟโต้ภาพแรกนะครับเลนส์วาย เราจะสังเกตได้ว่าของ iPhone 11 Pro Max เนี่ยสีสันจะชัดกว่า แล้วความคมชัดเนี่ยจะชัดกว่าตัว iPhone 12 Pro Max ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย iPhone 12 Pro Max ที่ผมถ่ายมา อาจจะมีแสงที่ฟุ้งมาจากด้านข้างทำให้ภาพเนี่ยดูไม่ชัดเท่าตัว11 Pro Max นะครับถัดมาคือกล้องเทเลโฟโต้นะครับของ iPhone 12 Pro Max นี่เราเห็นชัดเจนได้เลย ว่ามันจะชัดกว่าแล้วก็ใกล้กว่าเพราะว่าอัตราการซูมมันสูงกว่านะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับ สรุปแล้วเนี่ย diffusion นะครับเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วใน iPhone 12 โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดแก๊สตั้งค่าอะไรเพิ่มประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยก็ช่วยให้เราถ่ายภาพได้สนุกขึ้น ได้คมชัดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้วิธีแล้วก็ไปถ่ายภาพให้สวยๆกันได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i m o d Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ